การแปลงทางเลขาคณิต เรื่องแรกก็คือเรื่องการเลื่อนขนาน ถ้าเรากำหนด รูปสามเหลี่ยม A B C ซึ่งเป็นรูปต้นแบบ เราจะเลื่อนขนานไป ก็จะได้รูปสามเหลี่ยม ซึ่งชื่อว่า A พาม B พาม C พามซึ่งลักษณะการเลื่อนขนานแบบนี้เรียกว่าการเลื่อนขนานในแนวตรง รูปสามเหลี่ยม A พามบีพามซีพามเรียกว่าภาพที่เกิดจากการเลื่อนขนานขณะทีนี้เราลองมาดูการเลื่อนขนานที่เลื่อนขนานบนระนาบแกนมุมฉาก ซึ่งจะเลื่อนขนานไปตามระยะทางที่กำหนด สมมติว่าเราให้เลื่อนขนานไปทางขวาเป็นระยะทาง 7 หน่วย กำหนดรูปสามเหลี่ยม ABC ซึ่งมีจุดยอด A ก็คือจุด ลบสามหกคือจุดนี้ และจุดยอด B คือจุด ลบห้าสี่ และจุดยอด C จุดนี้คือจุดลบหนึ่งสองนี้ถ้าเราจะเลื่อนขนานไปทางขวาเป็นระยะทางเจ็ดหน่วย ซึ่งจะได้รูปสามเหลี่ยม A พาม B พามและ C พามเดิม จุด A อยู่ตรงนี้ พอเลื่อนไปเจ็ดหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปถึงเจ็ดหน่วย เราก็จะได้เกิดมาเป็น ก็จะได้จุดซึ่งเกิดใหม่คือจุด A พามสี่หกจากลบสามหกไปเป็นจุดสี่หกและจากจุด B ซึ่งเป็นจุดลบห้าสี่จะได้จุด B พามสองสี่และจากจุด C ลบหนึ่งสองจะกลายเป็นจุด หกสองอันนี้ลองมาดูความสัมพันธ์ระหว่างที่เลื่อนไป จากลบสามถ้าเราเลื่อนไปเจ็ดหน่วย ก็เหมือนนำเจ็ดไปบวก ลบสามบวกเจ็ดก็จะได้สี่แล้วค่าของแกน y จะคงเดิม เพราะจะเห็นว่าเส้นจะขนานกับแกน x ทั้งหมด และจุด b จากลบห้าสี่ก็จะกลายเป็นจุดสองสี่จุด c จุดลบหนึ่งสองก็จะได้จุดหกสอง ต่อไปเป็นการเลื่อนขนาน ตามระยะทางที่กำหนดเหมือนกันแต่ว่าให้เลื่อนขนานไปทางซ้าย เป็นระยะทาง 8 หน่วย จากรูปต้นแบบ A B C ซึ่งมีจุดยอดอยู่ที่ 5 7 3 5 และจุด C 7 3 ถ้าเลื่อนขนานมาทางซ้าย เป็นระยะทาง 8 หน่วย เราก็จะได้จุด A พาม B พาม C พามซึ่งแต่ละจุดจะมีคู่ลำดับดังนี้ จากจุด A ห้าเจ็ดจะกลายมาเป็นจุด A พามลบสามเจ็ดจะเห็นว่าค่า y ยังคงเดิมจะเปลี่ยนเฉพาะค่า x และจากจุด b สามห้าจะได้เป็นจุด b พามลบห้าห้าจากจุด c เจ็ดสามจะได้เป็นจุด c พาม ลบหนึ่งสามค่าของ y จะคงเดิมเหมือนเดิม แต่ที่เปลี่ยนไปคือค่า x จาก 5 เมื่อเลื่อนมาทางซ้าย 8 หน่วย ก็เหมือนกับเราลบด้วย 8 5 ลบ 8 ก็จะได้จุดลบ3 7 ในทำนองเดียวกัน จากจุด 35 เมื่อเรานำ3ลบด้วย 8 ก็จะเหลือ ลบ 5 และ 7 ลบด้วยแปดก็จะเหลือจุดของ4พามคือ ลบหนึ่งที่เป็นค่า x